ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับการทำกระเป๋าด้วยผ้าขาวม้านะครับลักษณะของกระเป๋าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ มีความกว้างกับความยาวที่แตกต่างกัน นะครับลักษณะความกว้างนะครับ ความ กว้างกับความยาวก็คือความสูงของกระเป๋านั่นเองนะครับชิ้นหน้านะครับเรามีการตกแต่งด้วยกันนะครับ3ชิ้น จะเป็นผ้าลาย 1 ชิ้น ผ้าพื้นตรงกลางแล้วก็ผ้าลายนะครับด้านหน้าของกระเป๋านะครับ เรามีกระเป๋าไว้ข้างหน้าเอาไว้เก็บของได้ วิธีทำกระเป๋านะครับจะเห็นว่านะครับจะมีชิ้นตรงกลางชิ้น ด้านข้างก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับลักษณะของด้านซ้ายนะครับจะเป็นความยาวกับความกว้างนะครับความกว้าง 12 เซนนะครับ 12 เซนลากเส้นตั้งฉากขึ้นไป1เส้น 12 เซนนะครับ ความสูงของกระเป๋านะครับเราใช้ 45เซน45เซน นะครับ45เซนนะครับ ความกว้างของกระเป๋าตรงกลาง นะครับ เราทำแพทเทิร์น15 เซน15เซนนะครับลากเส้นตั้งฉาก1เส้น นะครับ ส่วนด้านด้านข้าง นะครับ ด้านข้าง 12 เซนนะครับ ลักษณะของกระเป๋า กระเป๋าตัวนี้มีแพทเทิร์นทั้งหมด 3 ชิ้น นะครับ ความสูงของกระเป๋า 45เซน นะครับนี่คือลักษณะของกระเป๋านะครับ ส่วนก้นนะครับเราทำเครื่องหมายสันทบนะครับ ข้างบนนะครับให้วัดลง 2 เซนจะเป็นแนวพับของปากกระเป๋า 2 เซนนะครับ เป็นแนวพับของปากกระเป๋านะครับ จาก 2 เซนเราวัดลงมา 3 เซนจะเป็นขอบของกระเป๋า ครับก็จะได้กระเป๋าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูการติดหูกระเป๋าหรือสายกระเป๋า โดยการวัดจากริมข้างวัดออกมา 1 นิ้วนะครับ1นิ้ว1นิ้วนะครับวัดลงมา 2 นิ้วนะครับ 2 นิ้วจะเป็นจุดนะครับ ติดสายกระเป๋า นะครับ เดี๋ยวผมก็จะตัดออกมาให้ดูนะครับ นะครับ การทำแพทเทิร์น ทีนี้เราต้องการให้เห็นด้านหลังนะครับ โดยการนะครับสร้างแบบจากด้านหลังหรือกดรอยก็ได้นะครับ แล้วก็วัดออกมา 12 เซน 12 เซนนะครับลากเส้นตั้งฉาก1เส้นนะครับ 12 เซน นะครับจากข้างบนลงมา 2 เซนนะครับจะเป็นแนวพับกระเป๋านะครับ2เซนนะครับต่อจากนั้นนะครับเรากำหนดนะครับแนวติดหูกระเป๋านะครับตรงนี้เราวัดลงมาอีก 3 เซน นะครับจะเป็นแนวพับขอบกระเป๋านั่นเองนะครับต่อตรงนะครับกำหนดแนวติดหูกระเป๋านะครับวัดจากจุดกลางออกข้างละ 1 นิ้วนะครับ ลงมา 2 นิ้วเป็นแนวติดหูกระเป๋านะครับ นี่คือลักษณะของกระเป๋า นะครับกระเป๋าตัวนี้จะมีจุดเด่นยังไง ก็คือตรงก้นกระเป๋านะครับ นะครับตรงก้นกระเป๋าเวลาเราเย็บนะครับ เราจะวัดจากชายขึ้นไปนะครับ 3 นิ้วนะครับทำเครื่องหมายวัดขึ้นไป 3 นิ้วนะครับ โดยการพับนะครับก้นกระเป๋านะครับโดยการพับก้นกระเป๋าขึ้นไป 3 นิ้ว ก็จะเป็นแนวพับนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับ วัดขึ้นไป 3 นิ้ว นะครับทั้งสองข้าง นี่คือก้นกระเป๋า ขีดให้เห็นชัดๆเลยนะครับ วัดออกไป3นิ้ววัดออกมา3นิ้วนะครับ จาก3นิ้วนะครับ พับลงไปที่ก้นของกระเป๋านั่นเองนะครับ ครับพับไปลงที่ก้นของกระเป๋านะครับ ก็จะได้กระเป๋าออกมานะครับ ทีนี้เราก็จะเย็บด้านข้างนะครับก้นเราจะเป็นการพับมุมนะครับ พับมุมก็จะออกมารูปร่าง่างนี้นะครับ ต่อจากนั้นนะครับเราด้านข้าง 2 ชิ้น กับชิ้นหน้า 1 ชิ้น เรามาเย็บประกอบเข้าด้วยกัน ชิ้นหน้านะครับโดยการเย็บพับเป็นแนวของกระเป๋าให้ให้เรียบร้อย ต่อจากนั้นนะครับเรากระเป๋าด้านข้างที่เป็นผ้าลาย2ชิ้น มาเย็บต่อเข้าด้วยกันนะครับ แล้วก็ไปพรมริมให้เรียบร้อยนะครับ ต่อจากนั้นเราก็เข้าวิธีด้านข้างนะครับ โดยเอาด้านถูกกระเป๋าประกบเข้าด้วยกัน แล้วก็เย็บด้านข้างของกระเป๋านะครับพอมาถึงก้นกระเป๋านะครับวัดจากก้นกระเป๋าขึ้นไป 3 นิ้วนะครับ แล้วก็พับขึ้นไปด้านในแล้วก็เย็บออกมาปุ๊บลักษณะของก้นกระเป๋าก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ ส่วน นะครับการติดหูกระเป๋านะครับในที่นี้คือใช้หูกระเป๋าสำเร็จนะครับหลักการติดหูกระเป๋านะครับวัดจากรอยต่อนะครับ 1 นิ้วนะครับจากแนวพับกระเป๋าวัดลงมา 2 นิ้วนะครับทีนี้ก็ติดหูสำเร็จให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นกระเป๋าที่สวยงาม นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สวมใส่หรือใส่ออของทุกอย่างได้ทุกอย่างนะครับ